สวัสดีครับไทยมุกตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอเสนอบทเรียนออนไลน์แบบเปิด รายวิชาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย ซึ่งบทเรียนออนไลน์แบบเปิดนี้นะครับจะเป็นบทเรียนที่ช่วยให้ทุกท่าน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับสำหรับรายวิชานี้นะครับท่านจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย รูปแบบและประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบค้น และรวบรวมสารสนเทศสำหรับการกำหนดกรอบความคิด สารสนเทศเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังวิจัย สารสนเทศที่ได้จากข้อมูลการทดลอง สำรวจ สังเกต สัมภาษณ์ จัดกลุ่ม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศด้านการวิจัย ที่จะช่วยให้สามารถดำเนินงานวิจัยได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยทำให้ท่านสามารถสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเผยแพร่งานวิจัย การนำข้อมูลมาประมวลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสรุปทางสถิติ การเปรียบเทียบ การจำแนก และเลือกสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลจากการวิจัยได้ถูกต้องครับ ท่านสามารถเรียนรู้เนื้อหารายวิชานี้นะครับได้อย่างอิสระจากเนื้อหาการเรียนรู้ทั้ง 5 ตอน โดยท่านสามารถเลือกเรียนเนื้อหาตามหัวเรื่องที่ท่านสนใจ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ได้จัดเตรียมไว้ในรูปแบบสื่อต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ เอกสารอ่านประกอบ แหล่งเรียนรู้รวมถึงการทำกิจกรรม การอภิปรายร่วมกับผู้สอนและเพื่อน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันบนระบบ โดยท่านสามารถส่งผลงานจากการเรียนและประเมินผลจากแบบทดสอบผ่านระบบได้ทันทีนะครับ นอกจากนี้ท่านยังสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาทุกส่วนได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดทั้งเวลาและสถานที่ครับ ในการเรียนออนไลน์แบบเปิดนะครับ ท่านจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงจะสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาตามที่กำหนดได้นะครับ และเมื่อท่านศึกษาเนื้อหาครบถ้วนแล้ว ท่านจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดครับ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารายวิชาการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน ทั้งในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยนะครับ สวัสดีครับ